Thank you. ที่ร้านคือฟิสเซียบอลคือร้านนี้น้ำเขาน่ารักมาก แล้วผมว่าน้ำแบบนี้มันเหมาะกับการถ่าย 45 องศา ก็คือเราจะเทตัวช็อตลงไป บนแฟรี่ฟอสแล้วก็ลงทะลุผ่านน้ำลงไปใช่ไหมครับ อันนี้ 45 องศา ก็ดีหรือว่าหน้าตรงไปเลยก็ดี มันจะได้รูปที่เห็นรา้ละเีของน้ำชัดกว่าโอเคครับ รับมุม 45 องศาหรือว่ามุมตรงนะครับ นอกจากน้ำแล้วเนี่ยก็จะมีเบอร์เกอร์เนี้ย คือมันจะดีมากเพราะว่าเราจะเห็นว่าเออมันมีแป้งมีแพตตี้มีผักต่างๆ ตามชั้นไอของแบบนี้ครับ ถ้าเกิดว่าเราถ่ายจากมุมบน มันก็จะไม่เห็นใช่ปะก็เลยต้องเออมามุมข้างๆหรือมุมหน้าตงดีกว่า ไอที่ใหม่ของเดอะกาวครับเดอะกาวซิตี้ในเมืองโอเคครับสำหรับการถ่ายภาพ4่องศานะ ก็คืออย่างเช่นไฮทีแบบนี้ ถ้าเราอยู่มุมบนสุดมันก็จะมองไม่เห็นใช่ปะ ถ้าเราอยู่แบบนี้ มันก็มองไม่เห็นอีก ดังนั้นการถ่าย4าองศา ก็คือมุมที่โอเคที่สุดแล้ว วันนี้มาถ่ายงานให้ร้านก็เลยมีโอกาสได้นั่งทั้งข้างนอกข้างใน ก็ลองดูหลาย ๆ แบบ ะครับสำหรับมุมสุดท้ายก็จะเป็นมุมมุมบนแบบนี้ เพราะว่าอาหารเป็นๆ หลาย ๆ อย่างจะดูดีมากเวลาเราทำแฟนเลนบางคนก็เรียกว่าเบิร์ดไอวิวบางคนก็เรียกว่าแฟนเลนบางคนเรียกว่าท็อปวิวก็คือสิ่งเดียวกันนั่นแหละ